ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศ บนอินเทอร์เน็ตของไทย วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของไทย ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การใช้งานเว็บไซต์นะครับ TK Park รือว่าอุทยานการเรียนรู้นะครับ แล้วก็คลิกเข้าไปที่เว็บ TK Park หน้าตาเว็บ TK Park ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ดูเรียบง่ายนะก็จะมีทั้งข่าวสาร ทั้งอีเวนต์นะครับ แล้วก็บทความต่างๆ จะมีมีเดียนะครับซึ่งเราสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับ เพื่ออ่านหนังสือออนไลน์ได้ นี้เรามาดูที่แท็บแรกนะครับ เป็นแท็บอีเวนต์นะครับ ก็จะมีการรวมกิจกรรมต่าง ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าจัดไปแล้วนะครับ ก็จะมีรายละเอียดให้เราสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มได้นะครับ นี้ก็จะเป็นปฏิทินกิจกรรมนะครับว่าสัปดาห์นี้มีอะไร กิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับ ก็สนใจไหนก็คลิก แล้วก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับ ต่อไปจะเป็นข่าวสารนะครับ เป็นข่าวประกาศต่างๆที่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วนะครับ นี้มาที่งานฝึกอบรมนะครับ ก็จะมีคอร์สอบรมต่างๆนะครับ สามารถเลือกได้นะครับไปเป็นข่าวฝากก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรอื่นๆนะครับ ที่ Book and m a l l นะครับก็จะเป็น ขั้นตอนการยืมหนังสือต่างๆ ซึ่งเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับ เราถึงจะสามารถอ่านแล้วก็ดาวน์โหลดหนังสือฟรีได้ คู่มือการใช้งานนะครับ ให้สามารถดาวน์โหลดได้ มีคำถามที่พบบ่อยนะนี่ก็จะเป็นหนังสือแนะนำหนังสือมาใหม่นะซึ่งถ้าเราสนใจตัวไหนเราก็สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็อ่านออนไลน์ได้นะครับก่อนอื่นเราต้องเป็นสมาชิกซะก่อน พอเราคลิกนะครับ มันก็ ก็จะมีรายละเอียดนะครับ เพิ่มเติมขึ้นมาให้ เราสามารถเลือกโหมดได้นะครับ เลือกพอสอที่พิมพ์ได้ อันนี้ก็จะเป็นการค้นหาหนังสือนะครับ ภายใน TK Park ซึ่งของนครราชสีมาก็มี TK Park นะครับ แต่ว่ายังไม่มีเว็บไซต์ เรามาดูที่แท็บเลนนะครับ ก็จะมีเป็นบทความต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราสนใจอันไหนนะครับ เราก็สามารถคลิกเข้าไปได้ เป็นงานวิจัยนะสนใจไหนแล้วก็คลิกเข้าไป ทีนี้ก็จะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเอกสารวิชาการ เราก็สามารถคลิกเลือกพอสอได้นะ ก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆนะครับ แล้วก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้นี่มาที่หนังสือวิชาการนะครับ เราสามารถเลือกพอสอได้ สนใจอันไหนเราก็คลิกเข้าไปนะครับ แล้วก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้นะ นี้มา ที่วิดีทัศน์วิชาการ นะครับ ก็จะเป็นวิดีโอต่างๆ ที่ให้ความรู้นะครับหรือเป็นการสัมมนา เสวนาทางวิชาการนะเขาก็จะตั้งก็จะมีวิดีโอให้เราดูสามารถดูได้นะเมื่อคลิกไปก็สามารถดูได้นะ ทีนี้มาที่สื่อนิทรรศการนะครับ ก็จะเป็นสื่อนิทรรศการต่างๆ ที่สามารถให้เราดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับ เป็นพวก extend ก็เอาไว้จัดนิทรรศการนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ ก็มีหลายเรื่องนะครับสนใจเรื่องไหนก็สามารถดาวน์โหลด มาแล้วก็ไปปินที่ร้านไวนิลนะครับเพื่อสามารถมาใช้ประกอบนิทรรศการของเราได้ นี่จะเป็นงานประชุมวิชาการนะครับนี้ลองมาที่ e-media นะครับก็จะมีหัวข้อให้เลือกหลากหลายนะครับ องคลิกไปที่ TK Podcast นะครับ ก็จะมีรายละเอียดว่าเกี่ยวกับอะไร ทีนี้ลองคลิกเข้าไปดูครับ เป็น Podcast Read World ก็จะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบรรลักษ์นะครับ ก็จะมีข่าวนี้นะครับจำคุกบรรลักษ์รัสเซียนะครับ มีหนังสือต้องห้าม ก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับ ก็จะมีทั้งรายละเอียดที่เป็นเทคนะครับ หรือเราสามารถกดฟัง ได้จากลิงก์ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็น SoundCloud ก็สามารถฟังไปด้วยได้แล้วก็ สามารถอ่านรายละเอียดไปด้วยได้นะครับ ทีนี้เราก็จะมาลองดูที่ TK Game นะครับ จะเป็นเกมที่สามารถให้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปเล่นได้นะครับ ก็จะเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ต่างๆนะครับ ในแท็บอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเครือข่ายนะครับ ว่าเครือข่ายของ TK Park นี่ มีที่ไหนบ้าง มีรายละเอียดบอกทั้งหมดนะครับ โคราชก็มีนะครับ เป็นอันดับที่ 21ว่ายังไม่มีเว็บไซต์นะครับ ก็เลยเป็นตัวดำๆ เมาก็จะเป็น เกี่ยวกับ นะครับ มีรายละเอียดของ วิสัยทัศน์ ความ เป็นมา รายงานประจำปีนะครับ ก็สามารถ คลิก เพื่อศึกษา ได้นะครับ แถบนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสนะครับหรือ การให้บริการ ก็จะมีรายละเอียด การ สมัครสมาชิก นะครับ ก็